จัดฟันแบบเจ็บน้อยแต่สวยมากนะคะ เออจะเป็นยังไงเหมาะสมมาก ๆเลยสำหรับคนที่อยากจัดเสร็จในเวลาที่รวดเร็วเผื่อจะมีแพลนไปต่างประเทศ หรือว่าไม่อยากจะพบหมอทุกเดือนนี่ก็เตรียมใจไว้เลยว่าแบบยาชาหมดแล้วดิฉันจะต้องนอนร้องไห้ เพราะว่าเจ็บฟันแน่นอนแต่ว่าคลินิกที่เราไปทำเนี่ย ชื่อว่าไม่เจ็บแบบไม่เจ็บเลย สวัสดีค่ะทุกคนมาเองนะคะ ก็วันนี้จะมารีวิวการจัดฟันแบบด i a m o n d Clear นะคะที่จัดอยู่ตอนนี้เนาะก็ตอนนี้จัดฟันมาได้ประมาณ1ปี2 เดือนแล้วนะคะ เมื่อวันก่อนเนาะได้ทำโพลลง Instagram ไปว่าคลิปต่อไปเนี่ยเพื่อนๆอยากจะดูคลิปอะไรกันนะคะปรากฏว่าโพลที่ชนะนะคะก็คืออยากให้มารีวิวการจัดฟันแบบด i a m o n d เนาะคือพาดหัวไว้แรงมากว่าจัดฟันแบบเจ็บน้อย แต่สวยมากนะคะ เออจะเป็นยังไงเล่าก่อนเลยที่มา ารีวิวเนี่ยก็คือไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับคลินิก เซิร์ชเอง ลองเอง ไปทำมาเองนะคะ แล้วก็ชอบเองก็เลยอยากจะมาแนะนำคอนดิชันแบบว่าก็คือ อยาาสัตว์อินวิสไลน์นะ คือไม่อยากให้เห็นเหล็ก แต่ว่างบเราไม่ถึงจริงๆ จะมีตัวเลือกอะไรให้เราเลือกได้บ้าง เราคิดว่าการจัดฟันแบบดามอนเนี่ย เหมาะสมมากๆเลยสำหรับคนที่อยากจัดเสร็จในเวลาที่รวดเร็วเผื่อจะมีแพลนไปต่างประเทศ หรือว่าจะต้องเดินทางบ่อยๆ ไม่อยากจะพบหมอทุกเดือน จัดฟันมันก็มีหลายแบบเนาะ ทั้งแบบที่ติดแน่นแบบนี้นะคะ แล้วก็แบบถอดได้ แบบถอดได้ก็คือแบบอินวิสไลเลยที่แบบผู้ดาราเขาจัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือจะเป็นลักษณะของวัสดุใสๆนะคะ ทำให้เวลาที่เรายิ้มเนี่ย มันจะไม่เห็นเหล็กไม่เห็นโลหะเนาะเริ่มต้น6กปืนถึงแสนกว่าบาทหรือบางเคสอาจจะ2องแสนเลยนะคะ ตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยเริ่มต้น6กปืนก็จะไปปรึกษาคุณหมอว่าหมอคะขอทำแบบอินวิสไลแบบถูกที่สุดได้ไหมคะอะไรเงี้ยปรากฏว่าอันนี้เข้าใจผิดจ้ะเรื่องราคาเนี่ยเรา ไม่สามารถกำหนดเองได้นะคะ มันขึ้นอยู่กับเคสแล้วก็ปัญหาของฟันเราด้วย ถ้าเกิดว่าในรายที่แบบเคยจัดฟันมาก่อนแล้ว แก้ไขนิดหน่อยให้มันเพอร์เฟกเนาะก็อาจจะไปที่อินบิสไลตัวแพ็กเกจเริ่มต้นที่มันถูกที่สุดได้ แต่ว่าของเราเนี่ยไม่เคยจัดฟันมาก่อนเลย แล้วจะมา 5 0,000 กว่าบาท 60,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ ต้องไปถึงระดับแสนกว่าบาท ก็โครงการอินบิสไลของน้องว่านะคะ ก็เลยพับไป ทีนี้เนี่ยมีแบบเหล็กมีท่อแบบ traditional แบบใส่ยางเป็นสีสีอันนั้น ันก็คือจะเป็นประเภทที่ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเริ่มต้นที่ประมาณ 30,000 กลางๆนะคะ จนถึง 40,000 ไปพบแพทย์ทุก1 เดือนนะคะ ก็อาจจะเหมาะกับคนที่ เอ้ย สะดวกไปพบหมอทุกเดือนนะคะ แล้วก็งบประมาณแบบน่ารักน่ารักไม่ได้คอนเซิร์นในเรื่องของการเห็นเหล็กเห็นยางอะไร ระยะเวลาในการจัดฟันแบบ traditional เนี่ย อาจจะเริ่มคือ 1 ปีขึ้นไปหมดเลยนะคะ แต่ว่าแบบ Invisalign เนี่ยอาจจะทำเสร็จภายในแบบ 7 สัปดาห์ขึ้นไปเครื่องมือ Invisalign เนี่ยจะเป็นนวัตกรรมการจัดฟันแบบใหม่นะคะ ที่เครื่องมือเนี่ยจะเป็นแบบโปร่งใสเลย คุณหมอก็จะมีเป็นแพ็กเกจมาให้เราเปลี่ยนเองนะคะ แล้วก็ข้อดีเราคิดว่ามันเนื่องจากไม่มีเครื่องมือที่ติดอยู่กับผิวฟันเนาะที่ส่วนใหญ่มันจะเป็นที่นิยมในกลุ่มดารานะคะ แล้วก็คนที่พบปะผู้คนเยอะนะคะ แล้วก็ไม่อยากที่จะให้มันเป็นอุปสรรคต่อการพูดการทานอาหาร การจัดฟันแบบอินวิสไลน์เนี่ยระยะเวลาเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณเดือนนะคะถึง 2 ปีขึ้นไปเนาะต่อไปแบบดาวมอนก็คือแบบที่เราจัดอยู่เนี่ยแบบดาวมอน ก็จะแบ่งเป็น 2 แบบนะคะก็ดามอนคิววัสดุที่ ที่ใช้ติดกับหน้าฟันเนี่ยเป็นโลหะ ส่วนดามอนเคลียร์ก็จะเป็นวัสดุแบบใสนะคะ แบบที่เราใส่อยู่ตอนนี้นะ คำว่าดามอนเนี่ยมันมาจากตัวแบรกเกตที่ติดอยู่กับฟันนะซึ่งแบรกเกตกับลวดเนี่ยมันสามารถยึดันได้เลย โดยที่ไม่ต้องใส่ยางเข้าไปนะพอมันไม่ต้องใส่ยางแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเสื่อมสภาพของยางนะคะ การมาพบแพทย์เนี่ยก็สามารถทำได้ทุก ๆ 2 เดือนเลยตัวแบรกเกตนะคะมันจะเป็นเทคโนโลยีแบบบานพับเปิดปิด ลดแรง เสียดทานนะคะ ทำให้ฟันเนี่ยเคลื่อนที่ได้ไวมากขึ้นแล้วก็เจ็บน้อยลงนะคะข้อดีก็คือช่วยลดระยะเวลาในการจัดฟันนะคะ เมื่อเทียบกับการจัดฟันแบบโลหะหรือแบบใส่ยยางทั่วไปตอนที่ปรับเครื่องมือเนี่ยก็จะเจ็บ ็บน้อยกว่านะคะ เราจะไปพบคุณหมอเนี่ยทุก ๆ6ถึงแสัปดาห์แล้วในแต่ละครั้งที่ไปพบคุณหมอเนี่ยเขาจะเรียกว่าไปปรับเครื่องมือนะคะมีการเปลี่ยนตัวลวดนะคะ อาจจะเปลี่ยนความหนาความบาง อาจจะมีการใส่เชน เพื่อดึงฟันให้เข้ามานะมีค่าใช้จ่ายประมาณ ครั้งละ 3,000 บาทนะคะ ซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยเหมื่นบาท จัดฟันนะคะแต่ละประเภทราคาแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะ ก็การจัดฟันแบบโลหะเนาะที่บอกว่าใส่ยางเป็นสีสีนะคะก็จะเริ่มต้นที่ 38,000บาทจนถึง4 0 0 7นะคะแล้วแต่คลินิกเนาะแล้วก็การจัดฟันแบบเซรามิกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 58,000 บาทนะคะ แล้วก็การจัดฟันใสแบบอินวิสไลก็จะเริ่มต้นที่ 60,000ถึงแสนห้านะส่วนการจัดฟันแบบดามอนก็คือแบบที่เราจัดตอนนี้นะคะ ประมาณ76,000ถึง78,000นะคะ ไม่รู้ทุกคนอยากรู้ไหม แต่จะเล่าว่าทำไมนี่ต้องไปจัดฟันนะคะ ก็คือสาเหตุเลยก็คือรู้สึกว่าเวลาที่เรายิ้มเนี่ยฟันมันเรียงตัวไม่ค่อยสวยนะคะ โดยเฉพาะฟันบนเนาะก็คือเดี๋ยวจะหารูปบีฟอร์มาให้ดูนะคะคือฟันหน้าเนี่ย ตอนเด็กๆเราเกิดอุบัติเหตุก็คือขี่จักรยานล้ม แล้วฟันแท้ด้านหน้าค่ะมันแตกก็ไปเสริมมาแล้วแหละ แต่ว่ามันเวลาผ่านไปก็เข้าใจว่า เออแบบมันก็อาจจะสึก หรือว่ามันอาจวัสดุที่เราอุดฟันไว้ค่ะมันอาจจะเสื่อมได้เนาะแล้วก็ทำให้เวลายิ้มเราไม่มั่นใจเลยแล้วเลยไปลองปรึก ษาคุณหมอดูเออเราจะทำยังไงได้บ้าง อาจจะมีแพลนเดินทางภายใน 2 ปีด้วยแล้วไม่อยากจะให้มันเห็นเลขมันต้องพบปะผู้คนเยอะอินวิสไลก็อาจจะแพงไป ก็เลยปรึกษาคุณหมอแล้วก็มาลงตัวที่ดามอนเคลียร์นะคะซึ่งระยะเวลาในการจัดฟันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเคสแต่ละคนนะคะ เวลาที่เราไปพบคุณหมอเนี่ยก็สามารถคุยได้เลยเออคุณหมอคะอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้คลินิกที่เราไปทำเนี่ยชื่อว่าคลินิก Smile and Co Dental Clinic นะคะ อยู่ที่ตึกวรรณสอนตรงพญาไทเนาะก็คุณหมอที่ ดูแลเคสของเรานะคะ ชื่อคุณหมอคนึงนิดหรือว่าคุณหมอแป้งนะคะ คุณหมอไม่ได้ยัดเยียดอะไรให้เลย ไม่ได้แบบเชียร์ให้เราทำนู่นทำนี่ ไม่ได้เออออทุกอย่าง แต่ว่าคุณหมอให้คำปรึกษาดีมากๆ แล้วก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริง ตอนแรกคุณหมอบอกว่าเนี่ยน้องวาถ้าเกิดจะเป๊ะเลย อ่ะอาจจะต้องมีการผ่าตัดขากรรไกรเนาะเพราะว่าในเคสของเราอ่ะพอไปเอ็กซเรย์ดูแล้วมันมันเป็นปัญหาที่รูปหน้าด้วยนะคะ ก็จะเห็นว่าเออปกติจะจะเป็นคนที่คางยื่นนิดหน่อยนะคะ แต่ว่าเราบอกคุณหมอว่าเออเราแบบไม่อยากผ่าตัดเอาจริง ๆ ก็คือกลัวด้วยแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไร ไไม่ผ่าก็ได้ แต่ว่าถ้าจัดฟันแล้วเรารู้สึกว่าเราโอเค เราไม่ได้ต้องการให้มันแบบเพอร์เฟกมากกว่านี้แล้วอะ่ะก็ก็ไม่ต้องผ่าค่ะ ทีนี้เนี่ยพอวันที่เราตัดสินใจอะค่ะ ก็มาลงตัวที่ตัวดัมมอนเคลียร์อย่างที่บอก เพราะว่าไม่อยากให้มันเห็นยางเป็นสีสีแล้วก็ดัมมอนเคลียร์เนี่ยพอติดเครื่องมือมาแล้วก็ จริงๆ เราถ้าไม่บอกบางคนก็จะไม่รู้นะคะ ว่าเราจัดฟันถ้ามองไกลๆก็รู้สึกว่าตั้งแต่ทำมาก็คือชอบมากประทับใจมาก เราว่าเอาที่สะดวกใกล้บ้านเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกคนจะต้องไปพบหมอเดือนหรือในเคสแบบดามอนซิสเต็มของเราก็คือทุก6หรือ8สัปดาห์เนาะดังนั้นอยากให้หาที่ที่เราสะดวกที่จะไปนะคะ ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยไปตามนัดคุณหมอได้ทุก ๆ ครั้งนะคะ การจัดฟันของเราก็เสร็จตามเวลาเนาะให้นึกว่าทุกครั้งที่เราไปหาหมอเนี่ยเราจะสวยขึ้นเพื่อนๆหลายคนที่เรียนหมออยู่เขาก็บอกว่าเนี่ยเวลาที่ไปหาหมอให้ไปเซิร์ชในเว็บดูนะเขาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน การจัดฟันจริงๆ หรือเปล่า ก็จะมีเว็บให้ Research นะคะสรุปลงตัวที่คลินิกนี้ แล้วคุณหมอก็เป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ จากมหิดลนะคะ ขั้นแรกเนี่ยก็คือการเข้าไปปรึกษาคุณหมอเนาะ ขั้นตอนแรกเนี่ยจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าไปปรึกษานะคะหมอก็จะทำการสักประวัติวินิจฉัยปัญหาของแต่ละคนนะคะ ว่าเรามีรูปหน้าแบบไหน โครงกระดูกขากรรไกรแล้วก็ฟันเนี่ยเป็นยังไงนะประวัติการแพ้ยาหรือว่าการแพ้โลหะไหมนะคะ เพราะว่าเครื่องมือจัดฟันเนี่ยมันจะใช้โลหะนะคะ ดังนั้นเนี่ยต้องเช็คขั้นตอนที่2นะคะจะเป็นการวางแผนการจัดฟันก็คือเอเมื่อเราเลือกวิธีการจัดฟันที่เหมาะกับตัวเองได้แล้วนะคุณหมอเนี่ยก็จะ แจ้งแผนการรักษาคร่าวๆนะทำแบบจำลองฟันนะคะ ซึ่งขั้นตอนที่แบบทริกกี้ที่สุดนะสำหรับเรานะก็คือการพิมพ์ฟันเว้ยทุกคนคือแบบ โอ้ my god บอกเลยว่าปรับเครื่องมือติดเครื่องมืออะไรเงี้ยไม่ทรมานเท่ากับพิมพ์ฟัน สำหรับเราคือการพิมพ์ฟันคือการที่แบบว่าเหมือนคุณหมอเอาแบบ ดินน้ำมันวัสดุอะไรสักอย่างเนี่ย มาแบบพิมพ์ฟันยัดเข้าไปในปากเรารู้สึกแบบโอ๊ยหายใจไม่ออกว่าไม่ก็จะอ้วกหลายครั้งมากคุณหมอก็แบบสู้ๆนะคะ ลูกสู้ๆก็จะมีการเอ็กซเรย์ช่องปาก เพื่อทำแบบจำลองฟันการพิมพ์ฟันอะไรต่างๆนะคะ ก็ต้องเตรียมเงินมาประมาณ 2,000ถึง2,400 บาทนะคะสำหรับคลินิกที่ว่าไปเนาะก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคลินิกนะคะ แล้วก็ในวันแรกคุณหมอก็จะพิจารณาว่าเราจะต้องเคลียร์ช่องปากซึ่งการเคลียร์ช่องปากเนี่ยหมายถึงว่าเออจะต้องมีการแบบคูดหินปูนมีการ การถอนฟันคุดนะคะ ในกรณีที่มีฟันคุด ซึ่งจะบอกเลยว่าถอนฟันคุดเนี่ยที่คลินิกนี้คือไม่เจ็บไม่เจ็บแบบไม่เจ็บเลย อาจจะเป็นเพราะคุณหมอฟินมือดีนะคะ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเคสของเราเนี่ยมันไม่ได้อะไรมากนะคะ คือผ่าเลยนะ ผ่าฟันคุดแล้วมันเป็นเคสที่แบบฟันนอนอะถูกนี่ก็เตรียมใจไว้เลยว่าแบบยาชาหมดแล้วดิฉันจะต้องนอนร้องไห้ เพราะว่าเจ็บฟันแน่นอน แต่ว่า เออเว้ยพอยาชาหมดยาแก้ปวดหมดก็คือไม่ได้เจ็บอะไม่เจ็บแบบไม่เจ็บเลย นี่เคยถอนที่อื่นแล้วยังเจ็บกว่านี้อีกอะคุณหมอ ทำดีมากจริงๆ แต่ราคาก็คือตามคุณภาพนะคะ ค่าใช้จ่ายในการเคลียร์ช่องปากนะคะ ก็จะเริ่มต้นที่การขูดหินปูนนะคะ 800ถึงพัน0บาทนะคะ แล้วก็การอุดฟันเนี่ยด้านละ800 บาท แล้วก็ถอนฟันเริ่มต้น 800 บาทเหมือนกัน ผ่าฟันคุดประมาณ 3,000ถึง5,000 บาท เจ็บไหมนะคะก็เจ็บ ในลักษณะที่ทนได้ เออคือไม่ได้เจ็บจนแบบว่า โอ๊ยปวดไม่ไหวแล้ว คือมันจะมีอาการไม่ชินมากกว่าทุกคนที่มันมีเครื่องมืออยู่ในฟันเราอะแล้วคือการจัดฟันแบบดามอนนะตัวแบรกเกนนะคะ เนี่ย มันจะหนากว่าแบรกเกตแบบจัดฟันแบบโลหะ คุณหมอจะติดด้านบนมาให้ก่อน เพื่อที่ให้เราเนี่ยแบบใช้ชีวิตให้มันชินก่อนนะคะ ตอนแรกๆก็จะ หุบหุบปาก แล้วก็ยิ้มเนี่ยยากมาก คือหาการยิ้มที่แล้วเวลากินข้าวมีเศษอาหารไปติดนะคะ ต้องแปรงฟันบ่อยเออก็ค่อย ๆ ปรับตัวไปนะแล้วก็ทุกครั้งที่ไปพบคุณหมอเนี่ยอาจจะมีเจ็บบ้างในวันแรกๆนะคะไม่เจ็บหรอกมันเรียกว่าตึงๆมากกว่าเพราะคุณหมอจะเปลี่ยนไซส์ของลวดอะในแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเออคุณหมอเขาก็จะวางแผนในการที่จะ เคลื่อนฟันของเราอะไร ในวันแรกก็จะมีตึงบ้าง แต่อยู่ในลักษณะที่ทนได้ ถ้าเกิดทนไม่ได้ก็กินยาแก้ปวดนะคะ แต่ว่าเลยว่าดามอนเนี่ยเทียบกับ นี่ไปถามเพื่อนคนอื่นที่จัดแบบโลหะก็คือเพื่อนก็มีปวดบ้างนะคะ แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันแค่ตึงๆ มันไม่ได้ปวดแบบทนไม่ได้ ปวดแบบนอนไม่ได้อะไรเงี้ยไม่มี จัดฟันครั้งแรก กินอะไรได้บ้างนะคะ จะทานอาหารแบบปกติไม่ได้ คือต้องทานอาหารอ่อนไปก่อน ช่วงแรกก็คือกินโจ๊กทุกวัน กินข้าวต้มอะไรเงี้ยค่ะ ช่วงหลังๆก็เออเริ่มเริ่มชินเริ่มทานอย่างอื่นได้แล้ว พอเริ่มชินแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าทานอะไรก็ได้นะคะ เพื่อนๆต้องระวังด้วยเพราะว่าอาจจะมีโอกาสที่ตัวแบรกเก็ตเนี่ยมันจะหลุดเวลาเคี้ยวอาหารอะไรที่มันแข็งๆเนาะ พวกช็อกโกแลตพวกลูกอม พวก อาหารที่มันจะต้องกัดแรงๆอะค่ะ ก็คือเลี่ยงได้เลี่ยงไปเลยเพราะว่าถ้าแบรกเกตหลุดนะ ชิ้นหนึ่งหลายพันนะทุกคน ไม่ควรจะมาเสียตังค์เพิ่มกับอะไรอย่างเงี้ย เวลาที่จัดฟันใหม่ๆ เนี่ย ฟันเรามันจะอ่อนไหวมากๆ นะ แม้แต่เวลาพูดแล้วฟันกระทบกันแบบเนี้ย ก็รู้สึกแบบกระเทือนไปทั้งช่องปากแล้วนั้นอะเวลาเคี้ยวนะคะคุณหมอก็จะแนะนำให้ใช้ฟันกรามในการเคี้ยว จะช่วยลดอาการปวดแล้วก็ถ้าให้แนะนำเลยก็คือพยายามดูแลให้ดีที่สุดนะคะจัดฟันมาแล้วเนี่ยเอาจริง ๆเวลาผ่านไปก็ทานได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าอยากให้เลือกทานนิดนึงถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายอะไรขึ้นมาเราจะต้องไปแก้ใหม่เสียเวลาอีกเนาะอุตส่าห์จัดฟันมาตั้งเป็นปีเป็นเดือนเนี่ยในเคสเรานะคะที่จัดฟันดาวมันเคลียร์มา 14 เดือนแล้ว ก็รู้สึกพอใจมากเลยนะ คือตอนแรกเนี่ยฟันบนกับฟันล่าง เส้นกลางฟัน มันไม่ตรงกันเลยทุกคนคือแบบไปไปคนละทิศทาง แล้วก็คือตอนนี้แบบ ตรงกันแล้ว แล้วคือฟันด้านหน้านะคะในแนวราบมันก็คือเท่ากันแล้วแหละ ตอนนี้ก็เหลือการเก็บรายละเอียดต่างๆนะคะ คาดว่าในเคสของเราก็จะจัดเสร็จภายในปีครึ่ง นั่นเองทุกคน อีก2อสเดือนก็จะได้ถอดเหล็กแล้วนะคะ รู้สึกพอใจมากๆ กับผลลัพธ์นะคะ ส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าเวลามีคนมาปรึกษาเราก็จะแนะนำว่าไปทำเลยทำตอนอายุน้อยๆเนี่ยคุณก็จะไม่ต้องเสียเวลามาก เราไม่ต้องเสียเงินมากด้วย ตอนที่เราเรียนอยู่เนาะ ก็มีเพื่อนหลายคนที่จัดแบบโลหะ เออจัดแบบโลหะมันก็ ก็มันก็ไม่แพงมากนะคะ ประมาณเดือนละพันกว่าบาท ถ้าจัดตอนที่เรียนอยู่เรายังไม่ต้องมีหน้าที่การงานที่ต้องพบเจอคนมากเท่าไหร่ ถ้าเกิดจะจัดก็แนะนำว่าให้ให้จัดตอนที่ยังเด็กอยู่ โตมาจะได้ไม่ต้องแพงขึ้นแบบของพี่นะคะ ใครก็ตามที่มาปรึกษาเราเรื่องจัดฟันเราก็จะบอกว่าหล่อนไปทำเดี๋ยวนี้ ถ้าจะทำอะไรสักอย่างบนหน้า แนะนำว่าให้เริ่มที่ฟันก่อน เพราะว่ามันเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองได้มากเลย การทำความสะอาดก็อาจจะต้องมี extra care นิดนึงแต่ว่าก็พอเข้าใจได้เพราะว่าเราไม่ได้มีฟันเปลือยๆแล้วไงทุกคนเรามีแบบเครื่องมือก็คือต้อง คอยส่องกระจกตลอดเวลานะคะ ว่ามีเศษอาหารติดอยู่ที่เหล็กหรือเปล่านะคะ ช่วงนี้ใส่ แมส ก็ ดี หน่อย ใช่ไหมแต่ ก็ ยังต้องแปรงฟันอยู่ดีถ้าเกิดว่าอธิบายตรงไหนไม่เคลียร์ หรือ ว่ามีคำถาม อยาก ถามเพิ่มเติมก็ถามกันมาได้เลยนะคะ ที่ คอมเมนต์ด้านล่างเนาะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ ที่เข้ามาดูกันบ๊ายบาย Thank you.